ก็เอาตัวอย่างที่ตัวอย่างทีเซอร์ก่อนไหมตัวอย่างทีเซอร์ต่อไปเนาะมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่าง ที่ทำให้กวินแบบว่าเอ็นเอียงมาทางของก่อย่าแต่เราก็ยังเชื่อไม่ได้นะผู้ชมอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะเพราะว่า ตัวอย่างตัวอย่างมันชอบตัดแกงเราไม่รู้ว่าบทนั้นอะอยู่ส่วนไหนของของเรื่เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นแล้วเจออะไรมามีอะไรใช่ผู้ชมก็ อย่าค้นเ่าเลยกว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปรีแคปอีพีนี้กันเนาะอุ้ยแต่มันมีอย่างหนึ่งตรงตัวอย่าง หล่อนเห็นไม่ไม่เห็น ผู้หญิงไหมเห็นที่เขาถ่ายข้างหลัง อยู่ชั้นบนฮานะเป็นอีฮานะก็ในเรื่องเนี้ยกูว่านะ เป็นอีฮานะฉันสะเอะอะฉันสงสัยตั้งแต่ที่เขาบอกว่า ที่กวินมองนามสกุลน่ะแล้วนามสกุลมันคุ้นกับ อันนี้แล้วกวินไปที่ผับ อาจจะเป็นผับพ่อนางว่าไอเนีียสูงน่าจะเป็นพ่อนางแล้วฉันคิดว่าการกู้เงินเนี้ย มีเบื้องหลังฟิลแบบฉันหยอดแบบทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะ มันจนพ่ออจนพ่อซื้ออ่ะอืมก็มันพูดง่ายจ่ายเร็วเออ ด่วนเงินเงินด่วนจริง ๆ นะ หยิกหยิกหลังหยิกหยิก หยิกหยิกให้เลือดไหลหยิกหยิกเลือดไหลแล้วใช่ไหมเอากูจะเอาเกลือไม่น้ำผ่านไม่ใช่แม่เอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฉีดฉีดไม่ใช่อย่างนั้นมันทรมานไปนิดนึงเราต้องซบเซาวับเขาโดยที่เช่นเอาเขาไปขึ้นสัตว์ตัวจินไม่สอบ่สอแล้วก็สับหัวเลยจบอไม่ไม่เครื่องประหารหัวสุนัข ประตูพังแล้ว ประตูพังแล้ว ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าประตูบ้านพังอย่างเดียวประตูหมายถึงใจประตูหัวใจทั้งคู่อ่ะมันเปิดออกแล้ว ตอนนี้มันแบบว่ามันไม่มีอะไรมากั้นแล้วเข้าใจไหมมันแล้วคืออีพีต่อไปคาดว่าจะเป็นบททดสอบใจอาจจะต้องเจออีกหลายปัญหาที่เข้ามา อย่างเช่นอีพีหน้า ดูแล้วก็อาจจะมีหลายปัญหาเหมือนกันจะหนักแต่จะมีคอนฟ lict ของแม่ทามอีกที่จะต้องตามมาเป็นคอนฟ lict ใหญ่คอนฟ lict หลังๆอีกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า เนี่ย อีพีหลักต่อจากเนี้ยคือมันจะพิสูจน์กันและกันอะว่าเขาจะมั่นคงแล้วเขาจะช่วยกันได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยน้องม่้ชมแต่ก็คืออีพีนี้เอนจอยนะเอนจอยเวอร์นะไม่ไม่เอนจอยเนาะฮานะบูดแต่ฮานะบูดฮานะบูดแบบถ้าระดับฮานะไปยิงออกไปยิงซิงเราาะว่าอีพีนี้เอนถือว่าเอนจอยเรารู้สึกมีแบบเนาะกีดได้ หุยแรงคือวิน มันสุดอะมันสุดแต่ว่าฮานะบูด ก็ยากเออ ดูไม่ออกจริงเหรอเออแล้วเธอเก่งทุกเรื่องเรื่องให้เธอดูไม่ออกอ่ะอก็ยากมีเหรอ เออเธอไปบีก็ยากไงก็ยากไม่รู้อ่ะ เออเธอต้องเธอต้องดูนะเธอต้องดูเพื่อให้ออกก็ยากถ้าอย่า อย่าโพสทีฟดิฮะไม่เสียงก็ยากแปลกนี่เบอร์เบอร์กอไพ่ไม่ใช่เบอนร์เบอร์กอไพ่๋อไกอไพ่อี EP นี้ก็จะ อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็คือแบบว่ามีแบบโคดเยอะมากคเยอะมีคคมมีแง่คิดมีแบบตื้ลึกหนาบานเยอะมากเนาะอย่างเช่น ไอตัวผ้าชมพูอ่ะใครจะคิดนะว่าอาจจะเป็นซิมโบลหลักของเรื่องเลย ที่จะเปลี่ยนเรื่องไปตลอดเลยก็คือเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ดูไร้ค่าสิ่งที่ดูแบบว่าไม่มีราคาไอ้ทุกอย่างยี่สิบอ่ะ ไอ้ผ้าทุกอย่างยี่สิบพอไปอยู่ในบ้านหลังนั้น กลายเป็นของที่ดูแบบ คิดดูต่ำเดี๋ยวแบแบบต่ำมาก แต่มันอาจจะมีค่าสำหรับใครบางคน แล้วมันเป็นตัวแทนของกอย่าไงมันก็ทำให้รู้เลยว่าหลังจากเนี้ยกอย่าต้องเจอคอนฟ lict แม่ที่แบบว่าแบบว่าดูถูกกีดกัน แล้วก็ดูแบบให้ค่าของคนในชนชั้นกอย่าเป็นชนชั้นที่ต่ำมากอ่ะเนาะก็ต้องไปเดี๋ยวไปเอาใจช่วย แต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าแอบ เอ๊ะในหัวใจฉันก็คือซีนที่เขาติดอยู่ที่ดาดฟ้า แล้วเรื่องของแสง การจัดแสงเนาะ ฉันแบบรู้สึกขัดใจอ่ะเป็นความคิดส่วนตัวนงผู้ชมแบบว่า แสงด้วยแสงที่มันแบบกระพริบ ในหลายเฉด หลายเฉดมากเลยเนาะ มันก็เลยทำให้รู้สึกไม่คอนติเนียเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะข้างนอกอ่ะมันเป็นไทม์โซนที่มืดแล้ว เพราะว่าเขาตัดให้เราเห็นเลยว่าตอนนั้นอ่ะมันมืดแล้วแล้วพอตัดเข้าไปข้างในเงี้ยมันมีแสงหลายแสงก็เลยเราก็รู้สึกแบบว่า เอ๊ะทีมที่ไหน มันก็เลยแบบดูแบบอาจจะไม่คอนติเนียแต่แต่ใดๆก็คือข้อจะทางทีมงานอาจจะคิดมาแบบว่าอาจจะเป็นซิมโบลิกของอะไรหรือเปล่า หรือว่าแบบมีมีความหมายของอะไรหรือเปล่าถ้าถ้าคุณผู้ชมรู้อะไรยังไง ก็ก็ลองคอมเมนต์มานะคะ หรืออาจจะเป็นแบบว่าหมายความว่าแบบว่ามันมีหลายสีมากเลยเนาะอาจจะมาจะหมายความที่แบบหลายเรื่องราว หลายแบบความรู้สึกอยู่นะอยู่นะสีนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จจะเป็นไปได้ฉันอะฉันอะในส่วนตัวนะฉันคิดว่าฉากที่แบบ ตอนที่อยู่ในด่านเอ้ยในอีตรงบันไดหนีไฟอ่ะ ตอนที่แบบแสงมันวุบวับวุบวับอ่ะ มันแบบที่แบบหัวใจเรามันเต้นอ่ะ เนาะทำแบบทำให้เราแบบบึบบึบมันกระวนกระวายอ่ะการที่เราอยู่เราแบบตอนเนี้ยเราอยู่ด้วยกันแบบสองคนจริงๆไม่มีอะไรอื่นเลย แล้วแบบตัวทามก็ต้องมาป่วยมาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบความฟิลนั้นอะเออนาะคุณผู้ชมแรมันก็ตีไปได้หลายความ แต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะแบบว่าพ่วงกับเขาต้องการจะสื่อในในมิติไหนกันแน่นะคุณผู้ชม แล้วก็มีเพิ่มเติมไหมสำหรับ EP นี้ อุ้ยอีพีนี้จะพูดถึงหลายหลายหลายหลายเรื่องเราอาจจะไปลงในเฟเวอร์ซีนกันนะอ่ะได้งั้นเดี๋ยวเราไป ลงในเฟวอรีนีนก่อนเฟเวอร์ซีนกันเลยว่าใครมีซีนไหนประทับใจบ้างคะชาน่าชาน่าชอบซีนที่แบบ ฟิลบ้านที่แบบ สมมติแบบไม่ใช่ทามหรือว่าใครกระช่างที่แบบมาบ้านมาบ้านของเราอย่างเงี้ย แล้วความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ย มันจะแบบ เอาน้ำไหมเอาพัดลมไหมกินอะไรมาหรือยังเอาน้ำมาเออแบบประเคนแบบเราใช่ทีเพื่อนเราให้มันดีๆแม้ว่า แม้ว่าบ้านเรามันจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้อะไรแต่พวกเรา ก็พยายามแบบบริการให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเข้าบ้านแม่ฉันก็จะบอกว่าเอาเอาน้ำไปให้เขาสิถามนู่นถามนี่อะไรสิ่งเงี้ยกินน้ำเย็นได้ไหมเออมันคือฟิลมันคือฟิลของการแบบ บ้านบ้านจริงจริงบ้านบ้านอย่างเราจริงๆแล้วเขาสื่อออกมาได้ดีด้วยเนาะเใช่เขาทำให้มันออกมาดูตรงนั้นอะพอเราดูเรามีความสุขกับมันนะพอเราเห็นภาพนั้น เรารู้สึกแบบมีความสุขอะไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนตอนที่ไปเห็นแบบบ้านใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านกวินหรือบ้านทามอะเนาะอือหือ เนี่ยมันถ่ายยากมาก แล้วก็อีกซีนนี้ก็คือเป็นซีนถัดมาที่แบบ หมูวิเศษอืมนะชอบมากแบบหมูวิเศษคือแบบมาเล่าเรื่องแบบ เรื่องแบบเรื่องเศร้าอะไรอย่างเงี้ย ใครจะเป็นคนได้กินอย่างเงี้ยเออมันก็ดีนะที่แบบการที่เราแบบมานั่งกินมอสุกี้อ่ะนั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันอ่ะ นานๆทีอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นทุกวันก็ได้แต่ว่าฟีหมูจุ่มของบ้านเขาอ่ะมีคือมีหมูชิ้นเดียวแล้วแบบเหมือนให้ทุกคนมาแบบออกมาพูดอะไรให้แบบมันมาระบายให้ฟังอะไรเงี้ย มันมันเป็นกิมมิคด้วยเนาะตรงที่ว่าเขาทำให้แบบว่าหมูชิ้นนั้นอะ ดูมีความหมายดูมีคุณค่าดูมีราคาแล้วมันก็ทำให้ตัวไทม์นะ ตอนนั้นเห็นเลยว่าแบบว่าโหของแค่เนี้ยแม่งมีคุณค่าสำหรับคนพวกนี้มากๆอะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบว่า เปิดประตูทามให้แบบว่าคิดได้เริ่มแบบคิดได้ เริ่มแบบมองมุมมองอื่นๆ ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่แล้วนี่เชื่อเลยนะ ว่าหลังจากเนี้ยไทม์นะจัดทีครอบครัวนี้แบบมันเป็นครอบครัวตัวเอง อีกครอบครัวหนึ่งเลย เพราะว่าแบบเหมือนกันมาครั้งเนี้ยมันทำให้ไทม์รู้สึกว่าแบบ ครอบครัวนี้มันอบอุ่น มันมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ทามไม่เคยมี และไม่เคยได้รับมาก่อน ใช่ใช่ใช่เหมือนเขาแบบ ไม่เคยได้รับมาก่อนแล้ว พอเขาได้รับสิ่งนี้ไปปุ๊บอะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกแบบ ถ้าฉันได้รับแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะฉันคงแบบไอ้นี่มากกว่านี้ มีความสุขมากกว่านี้อะไรเงี้ยของฉันโดยฉันชอบซีนที่เขาเล่าเรื่องกันแล้วเล่าพี่เลงเกี่ยวกับตุ๊กตา ซึ่งฉันรู้สึกว่าตุ๊กตาเน่าตัวเนี้ย มันลิงก์กับกอย่า เข้าใจปะมันทามาพูดว่า ตอนเด็กอะ่ะ เคยแย่งตุ๊กตาเลนที่เลนรักมากมากมากมากมากอ่ะ ถ้าไม่มีมันอ่ะ เลนก็จะนอนไม่หลับคือมันคล้ายๆเปรียบเหมือนถึงกอย่าเลยนะเลนอาจจะรักกอย่านะแต่ทามอ่ะจะแย่ง แต่เทนก็แต่เลนก็ไม่เคยว่าอะไร แต่ทามเหมือนจะให้คืนด้วยนะ ใช่หมายหมายถึงว่าซีที่เขาพยายามพูดถึงลินอ่ะ มันก็เหมือนเป็นแบบว่าการตอบแทนเป็นเหมือนแบบว่า กูก็ถ้าสมมติว่ากอย่าชอบเรนจริงๆเนี่ยเขาก็พอที่จะแบบ ยกกอย่าให้ไปอะไรเงี้ยส่วนของฉันฉันชอบซีนห้าร้อยบาทนั่นแหละที่เขาไปก่อนที่จะไปติดอยู่ที่บันไดหนีไฟ เนาะ ก็รู้สึกมันมีความหมายมากเลย มันแบบมันรีเลทอะเนาะ 500 บาทของคุณแม่งอาจจะนิดน้อย น้อยนิด แบบว่าแทบไม่มีค่าแบบแค่กระพริบตาก็อาจจะหาได้อะไรเงี้ยมันจะใช้แบบไม่ได้คิดเลยก็ได้ แต่500 บาทสำหรับเราหรือสำหรับคนที่มันไม่มีจริงอะ่ะมันคือเรื่องใหญ่มากมันคือเรื่องที่แบบว่าโอ้โหดิ้นรนแทบตายทำงานวันหนึ่งอาจจะยังไม่ได้เลยก็ได้500บาทอย่างเงี้ยเนาะมันมันทำให้เราแบบเห็นความแตกต่างแล้วเขาก็พยายามจะซ้อนปัญหาสังคมว่า คนมีแม่งก็มี คนไม่มีแม่งก็ แทบไม่เหลืออะไรเลย ใช่ แบบว่า ทำให้สองครอบครัวเนี้ย มันแตกต่างกันมากมากแบบมากแบบมากที่สุดอะไรเงี้ย มากมากมากที่สุดเลยจนเราไม่คิดว่ามันอาจจะมาบรรจบกันได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าซีรีส์มันจะดันให้ทั้งคู่อ่ะมาบรรจบกันได้ มันก็จะไปเปลี่ยนความคิดมุมมองของหลาย ๆ คนเหมือนกันในในเรื่องนี้เนาะ แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่ฉันรู้สึกประทับใจก็คงจะเป็นซีนที่กวีนนะคะ MG แล้วก็ ตัวเล็กอยู่ด้วยกันเนาะคือมันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเลย คือองค์ประกอบทั้งหมด อ่ะคือทุกคนอ่ะล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเพื่อนหวังดีกับเพื่อนทั้งนั้นเลยนะที่มาอยู่ในณจุดนั้นน่ะ คือต้องการจะมาแบบว่าบอกว่าเออเนี่ย อย่าทำอย่างนี้เลยนะ มันไม่ดีมันไม่ดีสุดท้ายแล้วลึกๆ ในความหมายที่เขาต้องการจะสื่อ คือ เขาเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนของเขา ในขณะที่คณิ้งปฏิเสธเนี่ยคณิ้งก็ปฏิเสธไปด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเพราะ แคร์ใจเพื่อนเพราะรู้สึกเพื่อนเลือกแล้ว เออมันคือความหวังดีทั้งนั้นเลยแต่ด้วยบทที่เอามาใช้ในการพูดกันน่ะ มันเลยทำให้เหมือนตัวกวินไปด้อยค่าตัวของกอย่าไปเลยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบโหมันก็แอบเจ็บจี๊ดอยู่นะทำไมทำไมถึงจะต้องแบบด้อยค่าคนที่แบบไม่มี หรือว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งที่กวินหรือว่าเอ็มเจพูดว่าแบบเนี่ยสี่พันเนี่ย ที่หาได้ง่ายก็จริง แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรที่มันยากอะ่ะ เข้าใจไหมแลกในที่นี้อาจจะแลกหมายถึงว่าแบบสิ่งที่เขาขาดหายไปสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับเออแลกกับหลายๆสิ่งที่เขาไม่เคยได้อะ่ะเพื่อสิ่งสิ่งนี้ อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันมีความหมายมากนะครับ ผู้ชมคืออีพีเนี้ยได้ทั้งแบบสาระได้ทั้งแบบเอนจอยได้แบบครบรถอะคือครบรถจริงจริงแล้วก็อีกอย่างชอบคาแรคเตอร์ของทามาก ากเลยทำไมรู้สึกว่าอีพีนี้ทามดูชายมากๆ คือแบบเนาะเขามีความแบบดูโตขึ้นมากๆ เลยอะ จากที่เราดูแบบแต่อีพีแรกที่เขาเป็นคนที่ใช้แบบ อารมณ์มากกว่าเหตุผลน่ะ ฉันชอบคำหนึ่งที่เขาพูดนะ ไม่หลอกจะรู้ได้ยังไง ชอบมาก คือลึกแล้วอะตัวทามแม่งเป็นคนดีแต่ถูกเคลือบด้วยคาแรคเตอร์ที่มันแบบ ต้องเป็นเลียต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่คาแรคเตอร์ที่บ้านอะครอบเขามาให้ ต้องเป็นเหมือนแบบนั้นรูปทอง แต่จริงๆแล้วข้างในเขาแม่งแบบมันดีมากเลยออาจจะเป็นเพชจข้างในอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีๆนะ เวลาไทม์อยู่กับเพื่อน หรือไทม์อยู่กับกอย่าไทม์จะเป็นตัวเองมาก จะโชว์ความเป็นตัวเอง แต่เวลาที่อยู่ข้างนอกอยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยไทม์จะต้องเก็บซ่อน เก็บซ่อนสิ่งที่ตัวเองเป็นไว้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็หมายความว่าตัวกอย่าก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วที่เป็นที่เป็นเซฟโซนเป็นที่สบายใจที่สามารถให้ทางแบบแสดงความเป็นตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมพีนี้จาจะประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วแต่บอกเลยว่า EP นี้คือให้ให้สิบเลยอะเป็น EP ที่แบบครบรถครบรถอะแล้วอยากจะบอกว่า คลิปนี้ควรถึงหนึ่งแสนวิวแล้วเพราะว่ามันมาดีตั้งแต่ คลิปเอาอะไรมามั่นวะ ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับซีรีส์ F4 Thailand นะคะคุณผู้ชมซีรีส์ก็จะออนนะคะ ทุกวันเสาร์นะคะ เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะ ทางช่อง GMM 25นะคะ ดูสดเลย ใครแบบอยากดูสดต้องแบบว่าตั้งหน้าจอรอเลยนะคะ หรือใครเป็นสายดูย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะ ในแอปพลิเคชันวิวนะคะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งวันเสาร์เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมแบบว่าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ย เราขอเลคคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมแบบว่า ไปดูเลย เพราะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มันแบบว่ามันดื้อมันดื้อนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงขอฝากรีแอคชั่นของพวกเราด้วยนะคะรีแอคชั่นก็จะลงนะครับประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์ประมาณนี้นะคะเพราะว่ายังไงเราจะต้องติดต่อขอเรืงสิทธิ์ไป ซึ่งเราก็ บอกเวลาแน่นอนชัดเจนไม่ได้ว่ามันจะประมาณไหน แต่ถ้าได้ลงวันจันทร์นะคะก็จะลงประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะหรือถ้าลงอาทิตย์ก็จะลงสองทุ่มครึ่งฝากคุณผู้ชมเนี่ยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะกดเปิดพรีเมียร์นะคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าเออเราเราจะไลฟ์ประมาณกี่โมงนะคะอยากให้ทุกคนมาแบบสนุกพร้อม ๆ กันมาดูพร้อมๆกับพวกเรานะคะมามอยกันใช่ค่ะ แล้วก็ ยังไงนะคะ ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกอะไรยังไง หรือว่ามีซีนไหนประทับใจฟินเฟเวอร์ซีนของคุณผู้ชมเนี่ย ก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้ ด้านล่างเลยนะคะพวกเรารออ่านอยู่นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ยังไงวันนี้นะคะพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ